ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เพิ่มโอกาสแข่งขัน สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านไอที ในโลกยุคดิจิทัล ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งมีมูลค่าและมีความสำคัญอย่างมาก ธุรกิจหลายประเภทที่เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้เป็นจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในการปกป้อง และรักษาข้อมูลเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหล จึงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการได้ครับ i t แทสวทช สนับสนุนบริษัทแอปแมนจำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ as a service สำหรับลูกค้าในหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งต้องรักษาความลับของลูกค้าอย่างสูงสุด i t a b จึงได้นำผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา ทั้งในด้านกระบวนการบริหาร การจัดการความเสี่ยง การอบรม และการตรวจสอบภายใน จนบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO IEC 27001 2018 และมาตรฐาน c ISA Star Level 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์จัดเก็บข้อมูล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ สร้างรายได้ให้กับบริษัทกว่า 130 ล้านบาทในปี 2564 อีกทั้งยังเกิดการจ้างงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์มากกว่า 60 คน สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมโดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน